อ้ยหลาน ลุงก็เป็นเพียงแค่ชายแก่คนหนึ่ง Yeah ที่ผมรักสุด หัวใจไม่มีใครเทียบลุงสิ่งที่อยากจะบอกกับลุงตอนแรกที่ได้เจอ Yeah คือว่าผมรักลุงลุงอย่าบอกใครนะมาคุยเรื่องตลกเอาหกวโมงเย็นถึงตีสองไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่มันออกมาจากในสมองของผมรู้แค่อย่าง เดียวคือรักของเรามันตอบสนองความรักที่มีให้กันมันเป็นของขวัญของเราทั้งสองลุงกับผมเรามาเกิดมาเพื่อคู่ ันถ้าใครทำให้ต้องจากอ่ะบอกเลยว่าไม่มีวัน เพราะใจผมอยู่กับลุงบอกตรงๆเลยว่าไม่ใช่ฝัน และผมจะอยู่กับลุงจนกว่าเลขสวยนะเลข12 ภาค